chỉ bị em chỉ bị em ya dạ. chỉ lẽ bị em dạ. chỉ lẽ bị em ya dạ. chỉ bay cái quên chỉ bay cái quên ya เป็นไม่เกรงต้องโทษได้เวน อย่าฉันทำผิดอะไรยิ่งคิดดูยิ่งไม่เข้าใจบอกหน่อยเธอเป็นอะไร ถึงทิ้งฉันในห้องไกลทำฉันนั้นให้รู้สึกดีแล้วทิ้งฉันทุกทุกที ทำไปเพื่ออะไรนายลองบอกฉันทีอเธอเลิกไปกับมัน ฉันคงทนไม่ไหว เมื่อเธอเข้ามาย้ำทำให้เจ็บทุกการกระทำ ภาพของเธอกับมันตามมาหลอนเป็นเวรเป็นกรรม คอยรักกันนานอยู่บนกูไอเวรละยำรักกันนานขอให้โชคดีนะ ในสิ่งที่เธอทำฉันก็พอเข้าใจแล้ว ตอนที่เธอเลิกกันฉันเป็นคนซ้ำเติมนะ ไปไหนก็ไป ไปลงนรกด้วยกันซะชีไปเองชีไปเองอย่าชีเลิกไปเอง she left me in yeah She back again, she back again yeah Thầy biết mày lên, từng thôi đi quên yeah She be in, she be in yeah She left me in, she left me in yeah She back again, she back again yeah Thầy biết mày lên, từng thôi đi quên Don't turn, man. I will.